ครับผมตารางเมตรละ 250 บาท หนา 1 นิ้ว 2 นิ้วก็ตีเป็น 500 บาทเนี่ยโอเคใส่กันใหญ่เลยฮะตอนนี้ท่านผู้ชม ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะได้เห็นนะฮะว่าการพ่นนะกันความร้อนเก็บความเย็นทำอย่างไรนี่ฮะดูไว้ครับผมนะฮะบ้านใครที่แบบว่าอากาศร้อน ร้านใครที่รู้สึกอากาศร้อนนะครับ ก็ลองติด ต่อบอมมาได้เลยนะคือเต็มๆคณะบอมคอนทัชชั่นกรุ๊ปครับผม อันนี้คือร้านของชำนะครับท่านผู้ชมคือร้านของชำนี่คือเจ้าของร้านนะครับพี่เล็กสวัสดีครับผมพี่เล็กครับทำไมถึงได้ทำการติดต่อฉีดโฟมหลังคาครับพี่ อากาศมันร้อนขึ้นทุกวันนะครับ แล้วก็ฝนตกถสียงดังอันนี้พี่ได้คิดมานานยังครับก่อนที่จะมาติดต่อบอมครับ ข้อมูลมาเป็นเดือนเหมือนกันนะเป็นเดือนพี่ดูดูจากเฟซหรือ YouTube ครับ YouTube YouTube นะฮะซึ่งผมไปทำการไลฟ์สดด้วยนะรู้สึกตื่นเต้นไหมพี่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหน้าอะไรนะมีความรู้สึกตรงนั้นไหมมันก็ต้องมาลองดูกันนะครับต้องลองดูนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยความละอุเนี่ย ผมขอการันตีหายไปความเย็นจะเข้ามามันจะวูบมานิดนึง ถือว่าไม่หนาวมากนะพี่ เดี๋ยวพี่ตัวแข็งเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่ไ้มีมาตกก็ดีนะไม่มีมาตกนะครับผมนี่ก็คือความรู้สึกของเจ้าของนะครับ ที่น่าทำการติดต่อให้ผมมาทำการพ่นนะครับผมนี่นะดูหลบการพ่นนะฮะเอาถุงครอบนะฮะเพื่อทำการหลบฝุ่นนะฮะของเศษโฟมนะครับ มันละเอียดมากนะครับโอ้โหโดนรถไม่ได้เลยครับ ผมก็เข้าไปลึกไม่ได้นะเนี่ยดูนะฮะ ดูทางเข้าของผมเนี่ย มีแค่นี้ฮะ ทางเข้าของผม ต้องค่อยแอบนะครับ เราจะเข้าไปไม่ได้ฮะ เดี๋ยวโทรศัพท์พังหมดนะฮะ ไม่ได้พี่เล็กได้กลิ่นไหมได้กลิ่นโฟมไหมได้กลิ่นอยู่นะอ่าใช่ครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปครับพี่ จะไม่มีกลิ่น มันจะหายไปเองเลย ความแข็งตัวของมันนะครับอยู่ในเวลา 20 ถึง 30 วิครับ มันก็แข็งตัว Thank you